กับครูปัญญา ครูปัญญาประสบกับปัญหาการที่ผู้เรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียน ในวิชาการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งหลักสูตรของวิชานี้ ในปัจจุบันไม่ได้มุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน รวมถึงไม่ได้สนับสนุนให้มีการคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหา จึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย และไม่ให้ความสนใจในการเรียนการสอนวิชานี้เท่าที่ควร ครูปัญญาอยากได้ความช่วยเหลือ โอ้ย อยากให้นักเรียนมีทักษะการคิด การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และฝึกการแก้ไขปัญหา จะทำอย่างไรดี ทำไมไม่ลองใช้ทฤษฎี constructivist เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอย่างที่ต้องการล่ะคะหืมแล้วทฤษฎี constructivist คืออะไร ทฤษฎี constructivist เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ในการลงมือกระทำของผู้เรียน ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้ หรือสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ ที่ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบไว้ล่วงหน้า โดยที่ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการออกแบบการสอน ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งผู้สอนมีหน้าที่เกื้อหนุนส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนต่างๆ โดยที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของตนอย่างกระตือรือร้น สร้างความรู้ผ่านชิ้นงาน โครงงานและผลงานต่างๆหืมยังไงครับ ตัวอย่างวิธีการสอนที่ได้รับความนิยมภายใต้ทฤษฎี constructivist ได้แก่ การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน หรือ project based learning การสอนแบบปัญหาเป็นฐาน หรือ problem based learning และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้เป็นฐาน หรือ inquiry based learning เป็นต้น กิจกรรมการเรียนรู้จะครอบคลุมการใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งไม่จำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน และไม่จำกัดเฉพาะแหล่งการเรียนรู้ในลักษณะเดิมเท่านั้น โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำรวจสแสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์คิดแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ผ่านกิจกรรมกลุ่มแบบร่วมมือกัน โดยเป็นกิจกรรมที่ออกแบบให้ใกล้เคียงกับประสบการณ์จริง หรือสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่ประสบการณ์จริงได้ การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนมักอยู่ในลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง ตัวอย่างของการใช้ทฤษฎี constructivist ประยุกต์ในกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การสร้างเว็บไซต์ แสดงสิ่งที่ตนได้ค้นพบหรือได้ศึกษามา การแสดงบทบาทสมมุติ การทำแฟ้มสะสมงานหรือพอร์ตโฟลิโอ และการโต้วาทีในหัวข้อ หรือประเด็นที่น่าสนใจในปัจจุบันเป็นต้น ต่อไปคือตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทฤษฎี constructivist แก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของครูปัญญาค่ะ เริ่มจาก ครูปัญญาต้องหาวิธีให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างกระตือรือร้น ในหัวข้อที่จะสอน ครูปัญญาจะใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน หรือ project based learning ในการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น ด้วยการท้าทายผู้เรียนหาคำตอบจากโจทย์ที่กำหนดให้ ด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เราจะช่วยลดของเสียเพื่อช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างไร ครูปัญญาได้คิดวางแผนที่จะช่วยผู้เรียนทำกิจกรรมจากคำถามนี้ให้สำเร็จ ขั้นแรก ครูปัญญาจะพาผู้เรียนไปดูสถานที่รีไซเคิลและกำจัดของเสียประจำท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นของจริง และเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ถึงวิธีกำจัดของเสียและการรีไซเคิลขยะจากชุมชนที่อาศัยอยู่ จากนั้น ครูปัญญาจะมอบหมายให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม และให้สมาชิกกลุ่มใช้เวลาหลังจากรับประทานอาหาร ในการชั่งน้ำหนัก และจดบันทึกน้ำหนักของเศษอาหาร ที่ครอบครัวตัวเอง ได้ทิ้งเป็นประจำในถังขยะในแต่ละวัน จากนั้น ให้แต่ละกลุ่มประชุมกัน เพื่อคิดหาวิธีการกำจัดเศษอาหาร ด้วยการค้นคว้าหาข้อมูลในห้องสมุด อินเทอร์เน็ต และการสัมภาษณ์ผู้รู้ที่อยู่ในชุมชนหรือในเมือง สุดท้ายเมื่อได้ข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาแล้ว ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะกำหนดวิธีการนำเสนอการแก้ปัญหา ให้สมาชิกกลุ่มอื่นๆ ได้รับฟัง เช่น การสร้างเว็บไซต์ บทบาทสมมุติหรือการทำสไลด์โชว์ข้อมูลและการแก้ไขปัญหาที่ผู้เรียนได้ศึกษา และนำเสนอผ่านวิธีการต่างๆเหล่านี้ จะถูกเผยแพร่สู่สมาชิกในห้องเรียน ครอบครัวและชุมชนต่อไป ภายหลังจากการประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสแตนติเวสในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว ครูปัญญาพบว่า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนอย่างกระตือรือร้น ดูได้จากการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา มีทักษะในการคิดที่ดีขึ้น และการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากการทำงานร่วมกัน การประยุกต์ใช้ทฤษฎี constructivist ในการจัดการเรียนการสอนช่วยแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมของผู้เรียนได้จริง ๆ ถ้าคุณต้องการฝึกให้ผู้เรียน รู้จักการแก้ไขปัญหา และฝึกทักษะการเป็นนักคิด สามารถนำทฤษฎี constructivist ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเหมือนครูบัญญาได้นะคะ